ครับ ผมออกแกนิกครับ ผมวันนี้นะฮะ ผมจะมาติดตะข่ายให้กับแปลงผักผม นะฮะของผมเนี่ยตอนนี้คือที่บ้านเนี่ย ผมก็จะมีเลี้ยงไก่ด้วยนะฮะแล้วก็ปัญหาของผมเนี่ยเวลาที่ผมปลูกผัก ผมไม่สามารถที่จะปล่อยไก่ออกมาได้นะครับ ก็สงสารมันอยู่นะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าไก่อยู่แต่ในเล้าอย่างเงี้ย มันไม่ได้ไปคุยเขี่ยหา ต้นไม้หาไปหญ้ากินอย่างเงี้ยครับผมก็สงสารมัน ผมก็เลยจะให้มัน ออกมาข้างนอกได้นะครับ แต่ผมก็ต้องป้องกันเหมือนกันนะครับ ก็คือผมจะมาติดตะข่ายให้กับแปลงผัก อย่างตอนนี้ของผมก็หลังจากที่ผมหว่านตัวเมล็ดผักชีไปประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับ ก็ตัวแปลงผักผมก็มีปัญหาอยู่เหมือนกัน oh, no. จากที่ผมให้ไก่อยู่แต่ในเล้านะครับ เนี่ยฮะบริเวณตรงนี้ผมก็โดนแมว แมวมันมาคุยนะฮะแมวที่ผมเลี้ยงนี่แหละมันมาคุยเหมือนกัน ก็การที่จะติดข่ายให้กับ แปลงผักของผมเนี่ยก็จะช่วยกันทั้งแมวทั้งไก่ได้เลยนะครับ เห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นไปแค่หย่อมๆตรงตรงโซนนี้ต้นผักชีผมไม่มีเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาติดตะข่ายให้กับแปลงผักนะครับ อุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับ ผมก็ใช้ท่อ PVC นะครับ อันนี้เป็นท่อ PVC ขนาด4หุ่นนะฮะที่ผมเหลือไม่ได้ไปซื้อนะฮะก็ใช้ของเหลือที่บ้านนี่แหละ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมซื้อมาเพิ่มนะครับ ก็จะเป็นตัว3ทางนะครับ 3ทางฉากนะครับ ก็จะใช้ไฟตรงมุมนะครับ โอเคครับ เดี๋ยวไปดูกันฮะวิธีการทำนะครับ ขนาดความสูงของตะข่ายของผมนะครับผมก็จะใช้ประมาณสัก50เซนนะครับ ความสูงที่เราจะใช้เนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับ ว่าปลูกผักชนิดอะไรนะ อันนี้ผมใช้ผักชีนะครับ ก็น่าจะสูงประมาณสัก50เซนก็น่าจะพอนะครับนะฮะอันนี้ก็ยาว50เซนนะครับ ความสูงผมก็จะใส่ประมาณตรงนี้นครับ โอเค ไปดูวิธีการประกอบกันครับ ครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวโครงนะครับ ผมก็จะใช้ประมาณนี้นะฮะไอตัวแปลงผักผมเนี่ยมันหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรนะครับ ความยาวอยู่ที่2เมตรก็ใช้ได้พอดีเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปหาตะข่ายกัน นี่นะฮะเดี๋ยวผมก็จะใช้ตะข่ายจากตัวเล้าไก่นี่แหละเนี่ย มันเหลืออยู่ มันม้วนๆเหลืออยู่นะครับ ก่อนที่ผมจะใส่ตะข่ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาขึงเอ็นบริเวณตรงกลางก่อนนะครับ เพราะว่ามันมันค่อนข้างห่างนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใส่ตะข่ายไปเนี่ยมันอาจจะไม่ตึงนะครับ ส่วนไอ้ตัวเอ็นเชือกที่ผมจะใช้เนี่ยผมก็เหมือนเดิมครับผมผมก็จะใช้เชือกจากขวดพลาสติกของผมนะฮะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้วิธีการทำเนี่ย เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับบริเวณมุมบนด้านขวามือนะครับ เดี๋ยวไปดูได้นะครับ วิธีการทำนะครับ ครับผมก็ทำการขึงเชือกแล้วนะครับ การการจะตกท้องช้างนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ตะข่ายมาเรียบร้อยนะครับ ก็ใช้ตะข่ายจากเล้าไก่นี่แหละ ที่มันเหลือๆนะครับ ก็มาใช้ต่อนะครับ wow. ไปลุยกันต่อครับ ตัวตาข่ายของผมนะครับความกว้างมันประมาณสักเมตร เมตรยีนะครับ เวลาผม เอามา ขึง เนี่ย มันจะไม่พอดี นะครับ มัน ก็ จะ ต้องใช้2งส่วน นะครับ ก็แบ่ง ครึ่ง ครึ่งซ้ายกับครึ่งขวา นะครับ ก็ มัน จะได้ แบบ พอดี พอดีกันนะครับ เดี๋ยวผมจะติด ฝั่งนี้ ก่อน แล้วก็ จะ มาติดอีก ฝั่งหนึ่งครับพอจัด ตำแหน่ง ได้ แบบ พอดี แล้ว นะครับ ผมก็จะใช้ตัวเคเบิลไทยนะฮะ ในการรัด ตะข่ายให้มันตึง นะครับ อย้ายมาทำที่ร่มๆหน่อยนะครับโอ้โหแดดร้อนเหลือเกิน ก็อันนี้ ผมก็จะทำการเชื่อมตรงกลางก่อนนะครับ เชื่อมสองฝั่งเนี่ย ให้เป็นอันเดียวกันก่อน นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราจะย้ายขยับเนี่ยบริเวณชายขอบเนี่ยมันจะได้ทำได้ง่ายๆนะครับ ผมก็ยึดตรงกลางก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เดี๋ยวผมก็จะมาทำการฟิกขึงตึงบริเวณที่เป็นโครงนะครับ เดี๋ยวผมจะขึงตรงนี้แหละ ก็ใช้เคเบิลไทยนะครับจัดเข้ามุมก่อนฮะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวแปลงผักของผมนะครับ ที่ผมได้ติดตะข่ายนะครับ อันนี้นะฮะ ผมก็ทำการติดตะข่ายไว้นะครับของผมทำเป็นฐานเฉยๆนะฮะไอตัวโครงนี้นะครับ ส่วนด้านล่างนี่ผมปล่อยโล่งนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสามารถยกได้นะครับเนี่ยฮะจะสามารถยกได้เวลาเราจะเก็บผักนะครับ แค่นี้ ถ้าเกิดว่ากลัวว่าจะมีตัวอะไรเข้ามามุดก็หาหินมาทับได้นะครับ ผมไม่ไม่ได้ทำโครงสำหรับคานด้านล่างไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปลืองงบประมาณจนเกินไปนะครับ ตอนนี้ไก่ของผมก็สามารถเดินออกมาเดินเล่นข้างนอกเราได้แล้วนะครับ ผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะมารบกวนกระแปลงผักของผม นี่ของผมก็เวลามีเศษผักอะไรเหลือๆก็โยนให้ไก่นะไก่ก็จะคอย ินให้นะครับ ที่ผมทำเฉพาะแปลงนี้นะฮะเพราะว่าผมต้องการให้แปะให้ไก่เนี่ยเดินเดินคุ้ยเขี่ยได้ทั่วบริเวณเลยนะครับ แล้วก็ช่วยกินหญ้าบริเวณขอบขอบของแปลงได้ด้วยนะครับ นี่ ถ้าเกิดว่าปล่อยไก่เนี่ยเราก็จะไม่ต้องมาตัดหญ้าบ่อยนะครับ อันนี้ผมก็จะใช้ประโยชน์จากไก่ด้วย แล้วก็ไก่ของผมเรื่องค่อนข้างแก่แล้วนะครับ ประมาณ 2-3 ปีแล้วแหละตอนนี้ไก่ของผมไข่ออกน้อยมาก